เอ้ยดอกนี้โอ้โหกระดิ่งมาเต็มกราฟเลยครับผมก้อน ใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์ไม่กลับไปเก้าสิบบาทนะเช็ดเคเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปขยับไปเป็นสองเลยแล้วกันเนี่ยมันต้องเต็มกราฟแบบนี้ถึงจะได้นะเกมนี้นะถ้าไม่เข้าฟรีให้กูขอเต็มกราฟเยอะๆนะเพื่อนนะ ตัวแพงๆอะไรเงี้ย แต่รู้สึกว่ายังไม่เห็นทรงเลยนะครับนะรู้สึกยังไม่ค่อยเห็นทรงเท่าไหร่ ขอเขาฟรีหน่อยมาสเก็ตตงสเก็ตเตอร์ อยู่ไหนหมดวะผมยังไม่เห็นทรงสเก็ตเตอร์เลยจังหวะนี้เคด่วนนี้ก็ข้อดีเข้าดีเหลือเกินสเก็ตเตอร์มาแต่สองตัวอีกตัวนึงก็ให้กูไม่ได้เนาะนี่ขึ้นกราไป 14 บาทนะครับเบาจับมันต้องเต็มกราจริงๆนะถึงจะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับนะ เบ็ดสามต่อเลยแล้วกันมา อย่าไปหยองกันไปหยองโอ้โหรู้สึกไม่ค่อยสวยแล้วอะรู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้ว แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจตามผมมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีพิบัติเอเย่นนะม่นะ และที่สำคัญก็คือรับบอลเลตด้วยนะครับจัดไป กระดิ่งมาอยู่ เอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออเดี๋ยวขึ้นกราฟอย่างเงี้ยวายสวยดอกนี้สวยอยู่ยังไงดียังไงดีสงสัยต้องขยับเบ็ดกันอีกหน่อยแล้วมั้งเนี่ยไปขยับเบ็ดกันอีกหน่อยแล้วกันเบ็ดตีไป จะเลยไม่ไหวแล้วแม่งไม่เข้าไม่เข้าฟงเข้าฟีอะไรเลยไม่มีทรงเลยอะ ไม่มีส่งเข้าฟรีเลยนะเมื่อนะยังไงดีครับผมยังไงดีทุนเลยลงไปร้อยกว่าบาทละเฮ้ยแต่วันนี้กูเอาทุนไปร้อยกว่าบาทเองนี่หว่าอือไปขึ้นครับ ชิปเป้งแล้วเมื่อชิปเป้งแล้ว รู้สึกว่าทุนจะลงเรื่อย ๆ แล้วนะผม เฮ้ยนี่โอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัว อีกตัวหนึ่งก็ให้กูไม่ได้เนาะ ตีงกชี้เป่งเลยเกินไปพี่ชายเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เผื่อจะมาแบบเผื่อสเก็ตเตอร์มันจะมาแบบดอกสุดท้ายอะไรอย่างนี้โอ้โหแต่ผมไม่เห็นทรงเลยว่ะผมเห็นแต่ทรงเกลือนะจังหวะนี้นะเกลือเค็มปุ้ยเต็มกราฟอยู่ดอกนี้ยี่สิบกว่าบาทได้อยู่ได้อยู่ถือว่ายังยื้อชีวิตเราได้อยู่โอ้โหแต่สเก็ตเตอร์กูอยู่ไหนวะเนี่ย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 ขอย้ำว่าเมนที่ประมูลเท่านั้นนะครับ สมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นและก็รับบอลเลตด้วยนะครับ ผมจัดไปเพื่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย สวัสดีครับ